พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโครงการรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช ปีที่ 3 การเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมปลาย เข้ามาฝึกทักษะวิจัยในสถานที่จริง ได้เห็นบรรยากาศการทำงานวิจัย รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ เป็นอีกวิธีที่จะช่วยบ่มเพาะทักษะวิจัย ปลูกฝังความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ให้แก่เยาวชน ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครับ สวทชเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัย และทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณห้องปฏิบัติการวิจัย ในศูนย์แห่งชาติของ สวทช นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานวิจัยแบบมืออาชีพ จากพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักวิจัยของ สวทช รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ ในปีนี้มีนักเรียน ียนเข้าร่วมฝึกทักษะวิจัย ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจจำนวน 83 คน ส่งเสริมการสร้างบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000